พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนสารเคลือบลดการเกาะของตะกรันแคลเซียมบนแผงรังผึ้ง ในปัจจุบันมีการนำแผ่นคูลลิ่งแพ็คมาใช้ลดอุณหภูมิในระบบระบายอากาศมีความแพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากเป็นระบบที่ประหยัดพลังงาน แต่ปัญหาที่ทำให้อายุการใช้งานของแผ่นสั้นลงส่วนใหญ่เกิดจากตะกรันเกาะแผ่นทำให้แผ่นไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้น้ำที่มีคุณภาพต่ำเช่นน้ำบาดาลหรือน้ำประปาที่ไม่ได้คุณภาพ แผงรังผึ้งหรือแผงคูลลิ่งแพดบเป็นหัวใจหลักช่วยระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ เพิ่มความชื้น ซึ่งปกติเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานจะเกิดคราบขาวหรือตะกรัน ของผลึกแคลเซียมเกาะบนแผงรังผึ้งทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลง สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และอายุการใช้งานแผ่นสั้นลง นักวิจัย สวทชจึงได้พัฒนาสูตรสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกาะของผลึกแคลเซียมบนแผงรังผึ้งเมื่อเทียบกับการเคลือบแบบเดิม โดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในเกรดเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ ยังได้คิดค้นกระบวนการเคลือบ ที่เหมาะสำหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม สารเคลือบที่พัฒนาขึ้นนี้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผงรังผึ้งให้มีความแข็งแรง และดูดซับน้ำได้ดีทำให้ลดต้นทุนในการผลิต และต้นทุนด้านพลังงาน วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000